you เราได้เรียนรู้กันไปแล้วจากบทเรียนว่าไฟฟ้ากระแสตรงเป็นยังไงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นยังไง แต่อาจารย์จะเน้นย้ำอีกรอบหนึ่งนะ ไฟฟ้ากระแสตรงนะครับอย่างที่เห็นนะครับหนึ่งนะครับเนี่ยแบตเตอรี่รถยนต์เนี่ยตัวเนี้ยตรงแน่นอนนะครับ มีบวกมีลบเห็นชัดมากนะครับ อย่างที่สองเห็นแบตเตอรี่ได้กลมก็คือแบตเตอรี่พวกไฟฉายเนี่ยกระแสตรงเห็นชัดแน่นอนนะครับ หรือแม้กระทั่งแต่สายพวกชาร์จไฟฟ้ามือถือเราเองนี่มือถืออาจารย์ มือถือเนี่ยครับนะตรงนี้ครับที่ต่อเข้ามาตัวนี้ก็เป็นฟ้ากระแสตรงเพราะมีแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ส่วนมากกระแสตรง แต่ไฟฟ้ากระแสสลับคืออะไรล่ะคือไฟฟ้านี่ครับที่เห็นชัดที่สุดคือใช้ตามบ้านนี่แหละนะครับ ไฟฟ้ากระแสตรงกระแสสลับ ส่วนมากเราใช้กระแสสลับครับ ใช้ตามบ้าน แต่เราค่อยมาแปลงไฟฟ้าให้เป็นกระแสตรงเพื่อจ่ายให้กับอุปกรณ์ต่างๆนะครับ ปกติเราไม่ไม่นิยมใช้กระแสไฟฟ้าสลับนะ ในการจ่ายไฟฟ้าให้อุปกรณ์เล็กๆ พวกมือถือพวกอะไรพวกนี้นะแต่จะจ่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าสลับให้กับอุปกรณ์เช่น หลอดไฟเห็นไหมหลอดไฟตามบ้านเนี่ยหลอดไฟตามบ้านหรือแม้แต่กระทั่งจ่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของนักเรียนนักศึกษาเอง หรือว่าจ่ายให้กับตู้เย็น เครื่องไมโครเวฟนะครับที่มีปลั๊กแบบนี้ครับนี่คือกระแสสลับนะนะครับ แบ่งแบ่งแยกได้นะครับ ตัวนี้เนาะ ไฟฟ้าที่เราคุยกันไปครั้งก่อนที่จันต่อให้ดูนะ ตั้งแต่ไฟฟ้าการต่อวงจรไฟฟ้าขนาน ผสมอนุกรม หลักๆที่จะคุยนะถ้าเกิดว่าสรุปผลนี้คือ 1. ที่ต่อทั่วไปตามบ้าน เราใช้ไฟฟ้ารูปแบบของวงจรไฟฟ้าขนานกันนะครับ ส่วนมากจะไม่ไปต่ออนุกรมกันนะนะครับส่วนมากจะเป็นวงจรไฟฟ้าแบบชุดเล็กๆชุดแบตเตอรี่เล็กอาจจะต่ออนุกรมได้ แต่ตามบ้านทั่วไปเราต่อแบบขนาน เพราะอะไร นะครับอย่างที่จำทดลองไว้ว่า หากหลอดไฟหลอดหนึ่งดับ มันไม่ส่งผลกระทบตลอดอื่นนักศึกษาจินตนาการดูนะ สมมุติว่าถ้าเราต่อแบบขนานทั้งบ้าน ไฟฟ้าห้องน้ำดับ ห้องนอนเราดับไหมครับไม่ดับนะ แต่ถ้านักศึกษาไปต่อวงจรทุกลมทั้งบ้าน ถ้าไฟฟ้าห้องน้ำดับ ห้องนอนก็ดับ ห้องรับแขกก็ดับ มันก็จะดับหมดเลยนะครับ มันดีต่างกันนะ แล้ววงจรผสมคืออะไร คือการนำวงจรไฟฟ้าทั้งขนานและอนุกรมมารวมกัน ในบางจุดนะครับ บางทีเราต้องการหลอดไฟที่ใช้ในการสองหลอดเพื่อแบกโหลด ถ้านักศึกษาจินตนาการนะจะมองดูไฟกระพริบนะครับถ้าไฟกระพริบตามต้นคริสต์มาสพวกนั้นจะเป็นวงจรอนุกรมเขาใช้หลอดเล็กๆใช่ไหมนะครับ ในการที่เป็นตัวต้านทานหากหลอดดับหลอดหนึ่งครับมีผลกระทบกับสายต้นไฟคริสต์มาสทั้งหมดเลยแต่ว่าถามแบ่งโหลดได้ไหมมันก็แบ่งโหลดครับนะครับ มันแตกต่างนะ หลักๆก็คือไฟฟ้าในบ้านต่อขนาดาครับวงจรอื่นเล็กๆ นะครับวงจรไฟฟ้าเล็ก ๆ หรือวงจรหลอดต้นไฟคริสต์มาสต่อแบบอนุกรมครับ แต่การต่อผสมก็คือการเลือกใช้งานว่าเราจะเลือกใช้กันแบบไหนนะครับ เรามาดูข้อจำกัดนะครับ หรือข้อดีของการต่อชุดวงจรแบบขนาดกันนะ ว่ามันดียังไงนะทำไมที่บ้านเราถึงต่อแบบวงจรขนาดกัน ไม่ต่อแบบอนุกรมนะ ผมทำการต่อไปเรียบร้อยแล้วนะครับ เวลาเราเปิดใช้งานไฟฟ้าตามบ้านทั่วไปนะ เวลากดสวิตช์ไฟจะติดทั้ง 3 หลอดแบบนี้นะครับหากเกิดหลอดใดหลอดหนึ่งขาด เดี๋ยวเรามาดูผลนะ ว่าเป็นยังไงนะครับ นักศึกษาอดีตการปักออกก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยบัวภาพเหมือนกันนะอลองหลอดคอาหนึ่งหลอดครับผลเป็นอย่างไรนะ สมมุติหลอดไฟหลอดนี้ขาดนะครับ จะมีผลกระทบต่อ2หลอดที่เหลือไหม เราดูนะ อ่ะสมมติหลอดนี้ขาดนะครับ เราจะเสียบปลั๊กเข้าไปใหม่ดูนะหลอดติดอยู่นะครับ หลอดอื่นติดอยู่นะครับ นี่คือข้อดีของวงจรขนานนะ ดูต่อนะ หากอีกหลอดหนึ่งขาดครับหากอีกหลอดหนึ่งขาดขาดหรือไม่ได้ใส่นะแบบนี้นะครับ ไม่ได้ใส่นะถอดออกอย่างนี้นะ ลองดูนะว่าเกิดอะไรขึ้น เสร็จปลั๊กไปใหม่นะ กดสวิตช์ครับ เป็นไงครับ หลอดยังติดอยู่นะครับ ถึงหลอดขาดก็ยังติดอยู่นะครับหมายถึงขาดสองหลอดนี้นะ หลอดไฟของคุณก็ยังใช้งานได้อยู่ วงจรของคุณก็ยังสามารถทำงานได้อยู่ ซึ่งแตกต่างจากวงจรขนานในบทเรียนที่ผ่านมา บทเรียนที่ผ่านมาบอกว่าถ้าวงจรขนานเราต่อหลอดไฟไปแล้ว หลอดขาดหลอดได้หลอดหนึ่งนะครับ เกิดผลทำให้หลอดทั้ง 3 หลอด ดับหมดเลยครับ หลอดอื่นก็ดับครับ เดี๋ยวเรามาดูการทดลองนะว่าจริงอย่างที่อาจารย์พูดไหมนะครับ เดี๋ยวจะจะปรับวงจรใหม่นะ ให้เป็นวงจรอนุกรมนะครับ